สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะสวัสดีวันอังคารสีชมพูนะคะวันอังคารที่สดชื่นนะคะวันอังคารที่สิบแปดใช่ไหมคะวันอังคารที่สิบแปดพฤษภาคม 2564นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ เช้านี้อากาศเป็นไงบ้างคะถึงที่ทำงานหรือยังนะคะพี่ๆน้องๆน่าจะถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้คุณหญิงก็มากับเจ้าโชคดีนะคะมาส่งความโชคดีทำไมทำไมต้องเห็นหน้างั้นลูก เสียวนะคะ มันจะเงียบคางเอานะคะ ก็วันนี้ขอพี่พี่น้องโชคดีนะคะ มีความสุขนะคะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังใจปรารถนาเลยนะคะ วันอังคารสีชมพูนะคะเขาเรียกว่าสีชมพูนี่มันสบายหัวสบายตานะคะ แล้วก็เป็นความรู้สึกที่นุ่มนวลอ่อนหวานใช่ไหมคะ วันนี้พลังงานที่ดีนะคะ ก็ทำให้เจ้าโชคดีนะคะ มาจัดรายการด้วยนะคะ วันนี้ไม่ไปเที่ยวนะคะ วันนี้อยู่บ้านนะคะเพิ่งกลับบ้านค่ะ ไปเที่ยวไปท่องโลกกว้างนะคะ ไปตามหาความรักนะคะ ไปตามหาสาวนะคะ ก็ผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านคือความรักที่บ้านคือความสุขของเขานะคะ ก็หน้าตาบ่งบอกว่ามีอายุมากแล้วนะคะโอ้ น่าจะหลายปีแล้วค่ะ มากกว่า 5 ปี หรือเปล่า เราเนี่ยนะคะมากน่าจะมากกว่า 5 ปีแล้วนะคะ เป็นแมวตัวผู้หางกุดนะคะ ก็วันนี้ใครเห็นจะโชคดีก็ขอให้โชคดีสมหวังทุกอย่างนะคะดังทุกสิ่งดังใจปรารถนานะคะ วันนี้ภาพชัดเสียงชัดเนาะคุณหญิงขอเช็คก่อนนะคะ ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะ ใครแชร์ออกไปก็ขอให้โชคดีเงินเข้าทำอะไรก็สำเร็จสมหวังนะคะ แชร์ออกไปรินแชร์ละหมื่น แชร์ละแสน แชร์ละล้านเลยนะคะ วันนี้ที่เพชรบูรณ์อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยทีเดียวนะคะ เหมือนฝนจะตกนะคะ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ แต่ว่าก็ไม่ตกนะคะ ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะ ดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจให้แข็งแรงนะคะ แล้วก็ดูแลความสุขของเรานะคะ มีความสุขทุกวันไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนต้องมีความสุขนะคะ ต้องรักตัวเองนะคะ ต้องมีกิจกรรมสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็คนในครอบครัวนะคะ อยากให้คนในครอบครัวมีความสุขเราก็ต้องมีความสุขด้วยตัวเองนะคะ เราต้องเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันนะคะ ในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่น่ารักนะคะ คนในครอบครัวคนข้างกายถึงอยากอยู่ใกล้เรานะคะ จริงไหมคะ คุณเป็นคนที่ น่ารักคุณเป็น คนที่รัก ตัวเองนะคะ แล้วก็เห็นไหมคะเนี่ยพลังความสุขความอบอุ่นก็ทำให้น้าหมาแมวอยากอยู่ใกล้นะคะ มันเป็นอะไรอะลูกทำไมมันขี้อ้อนจังเลยนะคะ อาหารก็กินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอแม่ทำงานก่อนนะหนูนั่งดีๆถ้าไม่นั่ง ก็ ลงไปนะคะอย่ามาตะปบ สายไม้แม่นะลูกอ่าอ่านอนด้วยความสบายนะคะ แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้คุณหญิงก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะ มาแบ่งปันกันนะคะ ที่จะทำให้เราโชคดีนะคะ ทุกวันโชคดีมากขึ้นโชคดีทุกทิศทางโชคดีเข้ามาหาเรานะคะ คนที่มีความโชคดีนะคะ ก็นะคะ ก็จะเชื่อว่าตัวเองโชคดีนะคะแล้วก็ตื่นมาเราก็เป็นคนโชคดีแล้วเนาะไลฟ์ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2514นะคะ3เคล็ดลับให้ความสุขนำทางความโชคดีสมหวังนะคะข้อที่ 1 เราทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะ ข้อที่ 2 ภาพชีวิตมั่งคั่งชัดเจนนะคะ ข้อที่3มีกิจกรรมสร้างสุขนะคะ มีกิจกรรมสร้างความสุขนั่นเองนะคะ คุณหญิงพิมพ์ตกไปเดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บหนึ่งนะคะเช้านี้กินข้าวกินปลานะคะ ทานอาหารเช้ากันกับอะไรบ้างคะอาหารเช้าเราก็ต้องกินเนาะไม่อยากกินก็ต้องกินนะคะ เช้านี้คุณหญิงก็ยังไม่ได้ทานหรอกค่ะ ก็ลองท้องด้วยกาแฟนะคะ กับขนมปังนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ต้องมีอะไรให้กระเพาะเราย่อยหน่อยเนาะนะคะเขาไม่มีปากนะคะ ที่จะร้องขอแต่ว่าเราก็รู้หน้าที่ว่า ถึงเวลาเราต้องกินเนาะอาหารเช้าก็ช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงนี่แหละค่ะกำลังดีเลยนะคะ อย่าให้มันสายไปกว่านี้นะคะ มันจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะ เราต้องการสารอาหารนะคะ เราก็ต้องทานเข้าไปเนาะเราก็ต้องทานเข้าไปเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนะคะ อาหารที่ดีมีประโยชน์ก็คืออาหารที่นะคะมันย่อยง่ายเนาะแล้วก็เป็นผักผลไม้อะไรที่มันเป็นเนื้อสัตว์ที่อ่า มันย่อยยากนะคะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็กินให้มันน้อยลงลดปริมาณลงนั่นเองนะคะอันนี้นะคะ ข้อที่ 1ค่ะคนที่มีความสุขนะคะเราเขาก็จะคิดนะคะว่าเราทำได้นะคะเราทำได้ ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะเราทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะมันก็เป็นความคิดที่ เราคิดไปในทางบวกใช่ไหมคะ ในทางสร้างสรรค์นะคะ ในทางที่มันเป็นไปได้นะคะ ถ้าใครบอกอยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากทำอันนู้นอันนี้นะคะโอ้ยตักกะเหตุผลนะคะมาละนะคะ ไม่ไปไม่ได้หรอกคนทำแล้วคนทำเยอะนะคะคนล้มเหลวก็เยอะคนสำเร็จก็เยอะนะคะ แล้วเราล่ะจะทำได้ไหมนะคะ แค่คิดให้เหตุผลนะคะ กับการที่เราไม่ได้ลงมือทำนะคะ มันก็ไม่มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะ คนที่คิดว่าตัวเองทำได้นะคะ ก็จะลงมือทำดูนะคะทำอะไรที่ทั้งๆทที่ยังไม่พร้อมนะคะ ทั้งๆทที่ยังไม่พร้อม แต่ความพร้อมที่มันเกิดจากใจ ความพร้อมที่มันเป็นพลังบวกที่มันเกิดจากภายใน นี่แหละค่ะ มันจะทำให้สิ่งต่างๆ ที่เรียกว่าความพร้อมภายนอกมันจะตามมาเอง เช่น คุณคิดว่านะคะ เช้านี้นะ คุณวางแผนว่าจะทำอะไรนะคะ เช่นทำงานนะคะ งานนี้มันยากเหลือเกินนะคะ แต่สมมติว่าได้รับมอบหมายนะคะ ให้ได้ทำงานสมมติว่าใครทำงานประจำเนาะ ได้รับมอบหมายให้ได้ทำนะคะ ก็สมมติว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นในความสามารถของเรา เราก็ต้องแลงมือทำลองดูนะคะ ลองดูทำได้นะคะ แล้ววิธีการที่เราจะสมมติว่าเราจะทำงานอะไรนะคะ วิธีการต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปหาเอง เพราะว่าเราบอกแล้ว เราบอกตัวเองว่าเอ้ยทำได้ทำได้ครับ ทำได้ค่ะ นะคะ แล้วก็ไปหาวิธีการ พอพอ พอ ถึงเวลานะคะ ส่งงานหรือถึงเวลาที่ต้องจัดงานจัดอะไรนะคะ ก็ประสบความสำเร็จ เพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลของความล้มเหลวนะคะ ไม่ได้ให้เหตุผลแห่งความล้มเหลว ไม่ได้ให้เหตุผล ไม่ได้ให้พลังงานกับ สิ่งที่ไม่ต้องการอยากให้เกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นก็นะคะทุกอย่างผ่านสบายใช่ไหมคะทำได้สำเร็จนะคะ มันไม่เกินความสามารถของเราหรอกค่ะ คนที่ทำไม่ได้นะคะ ก็ปฏิเสธความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่อนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะ วันนี้เราลองดูค่ะ เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไร เราอยากทำอะไรนะคะได้นะคะ ก็ต้องบอกตัวเองว่าเออ น่าลองทำดู เราทำได้นะคะ ไม่ยากนะคะ อ๋อ ไม่ต้องมีคำว่ายากเนาะ เราทำได้นะคะง่ายนิดเดียวง่ายทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างผ่าสบายนะคะก็ต้องคิดแบบนี้นะคะ เพราะว่าความคิดมันเป็นพลังค่ะ มันเป็นพลังบวกนะคะความคิดที่เป็นบวกมันเป็นพลังบวก ทำให้เรานะคะแขนขานะคะ คำพูดนะคะ สิ่งที่ดีมันก็จะสอดคล้องกันนะคะกับพลังงานนั้นนะคะ อันนี้ก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันนะคะ ฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะเป็นคนที่ทำอะไรได้ง่ายนะคะสำเร็จง่ายนะคะทุกอย่างผ่าสบายนะคะมันต้องเริ่มต้นค่ะทุกอย่างมีจุดเริ่มต้น ทุกอย่างมีทุกทุกคนนะคะเริ่มต้นจากคำว่าเริ่มต้นนะคะจากคำว่าทำไม่ได้นะคะเริ่มต้นจากไม่มีนะคะ แต่นะคะให้โอกาสตัวเองนะคะ บอกตัวเองว่าอุ้ยนะคะน่าลองทำดูนะคะ ทำได้นะคะ แน่นอนนะคะ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะ เดี๋ยวขอจัดระเบียบนะคะโชคดีก่อนนะคะโชคดีนั่งดีๆลูกก็นะคะ ลองฝึกนะคะ ลองฝึกดูค่ะ คุณหญิงก็ฝึกเช่นเดียวกันค่ะ ก็อะไรที่เราไม่เคยทำเนาะเราก็อยากลองทำดูนะคะ ต้องบอกว่า เอ้ยน่าลองทำดูนะคะ น่าลองทำดูเราทำได้แน่นอนนะคะ การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงจะพัฒนาตัวเองเนาะ มันก็มีอยู่สองสิ่งนะคะด้วยกันก็คือนะคะทุกมากเจอวิกฤตนะคะ ที่แบบโอยถ้ามันอยู่แบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ไหวละนะคะเราต้องทำอะไรใหม่ๆ เราต้องกล้าเสี่ยงนะคะ เราต้องออกจากเขตปลอดภัยเขตคอมฟอร์ทโซนนี้ให้ได้นะคะ ถ้าออกได้นะคะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ แล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็น คนที่อยากจะประสบความสำเร็จจริง ๆนะคะ อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่ปากแค่พูดว่าอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากมีเงินที่มากขึ้น อยากมีโอกาสที่ดีมากขึ้น แต่นะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย ไม่เคยพัฒนาตัวเองเลย ไม่เคยทำอะไรใหม่ ๆ นะคะ ไม่เคยทำอะไรสูตรใหม่นะคะ ไม่เคยทำอะไรเรื่องใหม่เลยนะคะ ทำเรื่องเดิมมันก็ได้แบบเดิมนะคะ มันก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะ ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์นะคะใหม่ ๆ เราก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงทำอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำดูนะคะทำอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำดู เปิดโอกาสให้ตัวเองได้สร้างนะคะ ความสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาตัวเองนะคะคุณหญิงเป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็ช่วงนี้ทุกคนก็จะมีความเครียดความทุกข์นะคะที่นะะเหมือนเหมือนกัน แล้วก็ปริมาณก็ต่างกันนะคะแล้วแต่ ทุกคนจะอยู่คืออยู่จุดที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ไม่เหมือนกันนะคะ แต่ความทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกันแหละเนาะเรียกได้ว่าความทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าความสุขนะคะมันก็คือความทุกข์นะคะ ความสุขมันก็คือความทุกข์แต่มันเป็นความทุกข์ที่ละเอียดนะคะเป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นนะคะมันเป็นความสุขที่ เกิดขึ้นจากความทุกข์ที่ที่มันมีจำนวนน้อยที่เรามองไม่เห็นว่านี่มันคือความทุกข์แต่เรานะคิดว่ามันคือความสุขนะคะฉะนั้นแล้วนะคะนี่แหละค่ะเวลาที่เราจะทำอะไรนะคะเวลาที่เราอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นที่ความคิดนะคะคิดว่ามันทำได้คิดว่าทุกอย่างมันง่าย คิดว่าทุกอย่างผ่าสบายนะคะ เดี๋ยวมันก็ทำได้เองนะคะอย่างเช่นเนี่ยที่นะคะที่ ที่คุณเห็นนะคะคุณหญิงตอนนี้กำลังตั้งเป้าที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้ในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แน่นอนมันต้องมีเป้าหมายเรื่องน้ำหนักใช่ไหมคะแต่อันนั้นเป็นผลพลอยได้ค่ะ สิ่งประการแรกก็คือนะคะต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ อันนี้นะคะใครหลายๆคนที่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 99นะคะที่คุณหญิงฝึกโยคะมานะคะ ถ้าไม่วันที่ถ้าไม่มีวันที่หนึ่ง แต่ไม่ไม่ได้เริ่มนับหนึ่งมันก็มีไม่มีวันนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่อยากเอาชนะตัวเองนะคะ กับเรื่องอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวนี่แหละค่ะใครทำได้เชื่อไหมคะใครที่สามารถควบคุมคอนโทรลนะคะสุขภาพนะคะ การกิน การพักผ่อน การมีความสุข การออกกำลังกายได้นะคะ สิ่งที่คุณอยากให้ประสบความสำเร็จคุณทำได้แน่นอนนะคะ เพราะว่า มันก็เกิดจากสิ่งนะคะเล็กๆนี่แหละค่ะเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าการรักตัวเองนะคะการรักตัวเองนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญ อะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันมีปัญหา มันมีความทุกข์ของคุณอยู่นะคะคุณต้องหาวิธีการที่จะทำให้สุขภาพคุณแข็งแรงก็คือเปลี่ยนเบี่ยงเบนนะคะความสนใจเบี่ยงเบน กิจกรรมที่จะทำให้ตัวเองนะคะทุกนะคะต้องมาสร้างความสุขต้องมาสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจิตใจ นะคะความคิดความสามารถของตัวเองนะให้มันเกิดขึ้นนะคะ ใครเห็นด้วยนะคะ พิมพ์ว่าจริงค่ะ ว่าเราต้องกลับมารักตัวเองนะคะ เราต้องเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็ให้ความเพียรความพยายามความอดทนนะคะ ต้องทำทุกวันนะคะ ขี้เกียจก็ทำไม่อยากทำก็ทำนะคะ เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จะอยู่ได้อีกกี่วัน กี่ปี กี่เดือนก็ไม่รู้นะคะ แต่มันเป็นวันที่มีความสุข มันเป็นวันที่มีคุณภาพเนาะ มันเป็นวันที่มีคุณภาพค่ะ วันที่เรามีความสุข วันที่เราได้พัฒนาตัวเอง วันที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ คุณหนิงเป็นกำลังใจให้ แล้วก็อยากให้รู้ว่าเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะ เราถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะ เราถึงจะผ่านวิกฤตนี้ดีผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะ ขออภัยนะคะ ขนคุณนะ่ะ เข้าจมูกแม่แล้วลูกเรา ต้องทำให้ได้นะคะ เราต้องทำให้ได้ที่เราสิ่งที่เราอยากทำนะคะ เราต้องทำให้ได้ เอาชนะตัวเองให้ได้นะคะ แน่นอนค่ะ ทุกกิจกรรมที่เราอยากทำให้มันดีขึ้น มันมีอุปสรรคแน่นอนนะคะเขาเรียกว่ามีมารแน่นอนค่ะ มีมารก็คืออุปสรรค เราต้องเอาชนะให้ได้นะคะ ด้วยการลงมือทำนะคะ ต้องการทำให้ได้นะ เราต้องทำให้ได้นะคะไม่มีใครดูค่ะอ๋อ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามากดนะคะจะคอมเมนต์ให้นะคะ ก็นะคะ ในข้อนี้เนาะในข้อที่หนึ่งนะคะ ก็ยาวเลยนะคะ เราทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะ เราอยากทำอะไรเราก็ต้องอันดับแรกก็ต้องคิดให้เรารู้สึกว่าเราทำได้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะะลงมือทำนะคะ แล้วก็ต้องนะคะ ขยันมันเพียรทำทุกวันนะคะ อย่างที่คุณหญิงเคยพูดทุกวันเนาะก็คืออเวลาที่เราจะทำอะไรเนาะเราก็ทำทั้งทั้งที่ยังลังเลสงสัยนะคะ ก็ต้องลงมือทำนะคะลังเลสงสัยก็ยังต้องลงมือทำโอกาสประสบความสำเร็จ50 50 ส่วนคนที่นะคะ ไม่ลงมือทำอะไรเลยนะคะ ไม่ลงมือทำอะไรเลยโอกาสก็มีเท่ากับศูนย์ส่วนคนที่ทำด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะก็ต้องประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จ 99.99%ก็เลือกเอานะคะว่าอยากประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตนะคะอยากมีบ้านปลายในชีวิตแบบไหนนะคะอยากนะคะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในอนาคตนะคะยังไงนะคะอย่าไปคิดว่าเราต้อง มีลูกมีหลานดูแลนะคะ เราก็ต้องคิดว่าเราจะดูแลตัวเองยังไง ให้มันดีขึ้นนะคะ สามารถดูแลสุขภาพตัวเองยังไง ให้ในอนาคตนะ่ะในอนาคตที่นะคะถ้ามีโอกาสได้แก่ตายนะคะ เราจะดูแลตัวเองยังไงเนาะต่อไปนะคะ ข้อที่2ค่ะ ภาพชีวิตนะคะ ภาพชีวิตมั่งคั่งชัดชัดเจนนะคะภาพชีวิตของคุณนะคะในอนาคตนะคะ เป็นแบบไหน มันต้องชัดเจนนะคะ มันต้องชัดเจน อยากมีอะไรอยากมีบ้าน อยากมีรถอยากประสบความสำเร็จอยากมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะ อยากให้ลูกเรียนจบ อยากมีอิสรภาพทางการเงินนะคะ ภาพอันนั้นคือภาพอะไรนะคะ เราต้องจินตนาการว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะ อย่างเช่นเราอยากให้ลูกเรียนจบนะคะ แน่นอนภาพที่เขาต้องใส่ชุดปริญญามันต้องมาแล้วใช่ไหมคะ มันต้องชัดเจนแบบนั้น ไม่ใช่ว่าโอ้มันจะเป็นไปได้ไหมจะมีเงินส่งไหมมันจะเรียนจบไหมมันจะมีอุปสรรคอใดๆนะคะ หรือเปล่านะคะ มีอุปสรรคใดๆ หรือเปล่านะคะ ก็ไม่คิดจริงไหมคะเห็นไหมคะ เจ้าโชคดีบอกว่า จริงค่ะ เราต้องไม่ให้อุปสรรคใด ๆ มาเกิดขึ้นกับความคิดของเรานะคะ เราภาพของเราต้องชัดเจนนะคะ ภาพของเราในเรื่องเรื่องนั้นต้องชัดเจนใครมีเรื่องที่ ที่อยากให้เกิดขึ้นมันชัดเจนนะคะ มันชัดเจน เราก็ต้องสร้างนะคะ ภาพของความสำเร็จของเรานะคะ ด้วยตัวเราเอง ฝึกคิดบ่อย ๆ นะคะ เช้ามานี่โหยต้องรู้สึกดีนะคะ รู้สึกถึงความโชคดี รู้สึกว่าโอ้นะคะ ทุกอย่างผ่านสบายนะคะ ในเรื่องอะไรที่เราตั้งเป้าไว้นะคะ เราก็ต้องเห็นบ่อย ๆ เห็นทุกวัน ภาพของความสำเร็จนะคะ ที่ชัดเจนมันก็คือคนที่เชื่อนะคะว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วจริงไหมคะ เชื่อว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เชื่อว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วถึงเห็นภาพนะคะ ก็คือความเชื่อนี่มันเลยคำว่าอยากอยากมีอยากเป็นนะคะ แต่ก็หลับหูหลับตาเชื่อไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นว่าสำเร็จว่าทุกอย่างผ่านสบายเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่ 3 มีกิจกรรมสร้างสุขนะคะ มีกิจกรรมสร้างความสุขนะคะ ก็คือกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การดูหนังฟังเพลง การจัดบ้าน การซักผ้า การจัดสวนนะคะ การทำอะไรอะ่ะทำกับข้าวทำอาหารทำขนมนะคะ การเล่นกับหมากับแมวนะคะ ก็คือเราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองนะคะ ไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับใครว่า คนนั้นคนนี้ต้องทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะกับตัวเองกับตัวเรานะคะ เราถึงจะมีความสุขนะคะ ไม่จำเป็นเนาะ เราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองนะคะ เราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเอง เราต้องเป็นที่นะคะเขาเรียกว่าเป็นพลังงานแห่งความสุขให้กับคนในครอบครัวนะคะ เป็นพลังงานแห่งความสบายใจให้กับคนรักคนในครอบครัว สามีภรรยาลูกเต้าคุณพ่อคุณแม่นะคะ อยู่ใกล้แล้วเออรู้สึกสบายใจนะ แค่เห็นหน้าแค่ได้ยินชื่อนะคะ ก็รู้สึกสบายใจนะคะ เพราะมีพลังงานที่พลังงานแห่งความสุขนะคะ พลังงานแห่งการรักตัวเอง คนที่รักตัวเองจะไม่ปล่อยให้ตัวเองทุกนาน จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเศร้า จะทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นประโยชน์ มีสาระนะคะในการพัฒนาตัวเองนะคะในการอ่านหนังสือนะคะในการสร้างความบันเทิงนะคะฟังเพลงดูหนังอะไรก็ว่าไปนะคะที่ทำให้เรามีความสุข เพราะว่าพลังงานแห่งความสุขนะคะ พลังงานแห่งความสุขนำทางนะคะซึ่งความโชคดีสมหวังมาให้กับเรา พลังงานความทุกข์ความคิดลบมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ แค่มาช่วยว่า เออ นะคะ เราควรที่จะสร้างความสุขแล้วนะ ถ้าเรา ถ้าคนไหน ถ้าคุณมีสตินะคะ ว่า เออ ช่วงเวลาไหนนะคะ ช่วงเวลาไหนที่เรามีความทุกข์นะคะ เวลาที่เรา นะคะ ไม่สบายใจ เราต้องหาทางออก เราต้องหากิจกรรมที่มีความสุขให้เกิดขึ้นแล้วนะคะ ก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะ ลองไปปรับใช้ดูนะคะ ก็นะคะ ก็ขอบคุณนะคะ ที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าไม่มีใครดูนะคะ ไม่มีใครดู ก็ไม่เป็นไรค่ะ มีคนมาชมย้อนหลังนะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาเขียนให้นะคะ ขอบคุณที่ยังอุตส่าห์เสียสละเวลามาให้นะคะ ก็แบบนี้แหละค่ะ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นนะคะ คนที่เข้ามานะคะ ก็คือถูกคัดมาแล้วนะคะว่าเป็นคนที่พร้อมรับความโชคดีนะคะ ทุกคนมีความโชคดีค่ะ ยิ่งใครเจอเรายิ่งใครเจอคุณนะก็ยิ่งโชคดี คุณหญิงโชคดีนะคะ ที่ได้เจอคุณคุณหญิงโชคดีนะคะ ที่ได้เจอกันมิตรที่น่ารัก ทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะคะ ทุกๆวันจะมากจะน้อยมันคือเขาเรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันกับปริมาณมากน้อย แต่มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความความรู้สึกที่ดีนะคะ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณนะคะก็คือคุณภาพนั่นเองนะคะ คุณหญิงเชื่อว่านะทุกพลังงานที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดออกไปนะคะสิ่งที่ดีนะคะเป็นความหวังเป็นกำลังใจให้ใครก็ไม่รู้นะคะมากน้อยมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะที่ คนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันเนาะเรารู้อะไรเรามีอะไรที่ดีนะคะเราควรที่จะบอกมาแบ่งปันเผื่อ เป็นพลังงานที่เป็นเหมือนแสงหินห้อยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะ แต่มันก็ทำให้โลกใบนี้นะคะมีแสงสว่างนะคะ มีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะ วันนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะกับ 3 เคล็ดลับให้ความสุขนำทางความโชคดีค่ะ ความสุขนำทางความโชคดีให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเข้ามาหาคุณที่มีความสุข มีใบหน้าที่มีรอยยิ้มนะคะมีเสียงหัวเราะนะคะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะข้อที่ 1 เราทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะข้อที่ 2 ภาพชีวิตมั่งคั่งชัดชัดเจนนะคะภาพชีวิต มั่งคั่งชัดเจนนะคะ ข้อที่3มีกิจกรรมสร้างความสุขนะคะ อันนี้ก็ต้องมีทุกวันนะคะ ถ้าใครมีนะคะกิจกรรมอย่างเงี้ยนะคะ แน่นอนค่ะ ความโชคดีนะคะ เกิดขึ้นความโชคดีทยอยเข้ามานะคะแล้วก็พลังงานของความดีความสิ่งที่ดีที่เราทำไปนะคะทำดีได้ดีแน่นอนค่ะ ทำไม่ดีได้ไม่ดีแน่นอนนะคะ เราอยากได้แบบไหนนะคะ เราก็ต้องทำแบบนั้นนะคะ แน่นอนคนที่เราได้พบ คนที่เราได้คบคนที่เราได้รู้จักคนที่เราได้สนิทนะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะคะ เป็นคนที่เป็นคู่ค้าธุรกิจต้องมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะคะมีอะไรมากค้าที่เหมือนกันนะคะเราดึงดูดนะะกันด้วยพลังงานที่เหมือนกันใช่ไหมคะการที่มีศีลนะคะรักษาศีลเหมือนกัน มีรักษาศีลห้าเหมือนกันนะคะมีศรัทธานะคะมีศรัทธามีเรียกว่าศรัทธาในทางที่เป็นความดีความถูกต้องเหมือนกัน มีศีลมีศรัทธามีจาคะการให้นะคะและการรับที่เสมอกัน นะคะส่วนมีปัญญานะคะปัญญาก็คืออะไรคะปัญญาก็คือความคิดในทางที่ดี ความคิดในทางที่ถูกต้องนะคะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนาะคนที่เหมือนกันก็จะได้มาเจอกันนะคะส่วนคนที่ไม่ใช่นะคะมีพลังงานที่แตกต่างนะคะก็จะแยกย้ายนะคะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะ คนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่ นะคะส่วนคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะมันก็แค่นี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะพลังงานอะไรที่เหมือนกันก็ดึงดูดมาเจอกันพลังงานอะไรที่มันแตกต่างก็จะถูกคัดสรรถูกแยกย้ายออกไปนะคะ วันนี้ขอพี่พี่น้องมีความสุขโชคดีเงินเข้านะคะ ใครที่ชมย้อนหลังก็ให้นะคะโชคดีตั้งแต่ที่ได้ชมเลยนะคะ ขอให้ทุกอย่างผ่าสบายนะคะ แล้วก็ท่านไหนที่อยากสนับสนุนสื่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปนะคะ ก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะ ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะ 0121988488 นะคะ 012-198-8488 นะคะธนาคารกสิกรไทย นางสาวราพรบัวพาค่ะ คุณหญิงก็จะผลิตผลงานต่อไปนะคะ ก็เชื่อมั่นศรัทธาในความดีนะคะก็ต้องทำต่อไปทำทุกวันค่ะมันยังไม่เกิดผลมันยังไม่เห็นผลนะคะก็ยังต้องทำทุกวันนะคะเพราะว่าเรานะคะกินบุญเก่าทุกวันนะคะฉะนั้นแล้วต้องสร้างบุญใหม่ทุกวัน ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทำมันเหมือนขาดอะไรไป นะคะสักอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณหนิงไม่ได้อยู่แล้วก็ยังโชคดีนะคะ ที่ได้แบ่งปันเรื่องราวที่ดี แบ่งปันกำลังใจแบ่งปันความรักมาบอกพี่พี่น้องว่าวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายมันก็เป็นบุญนะคะ เราควรที่จะสร้างบารมีบุญนะคะ ให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทาน ให้เงินให้ข้าวของสิ่งของเงินทองปัจจัยสี่อะไรที่เรานะคะสละออกส่วนเกินของส่วนเกินเป็นวัตถุทานนะคะ ต่อไปธรรมทาน เช่น การให้ความหวังการให้กำลังใจการให้ความรักการให้หนังสือนะคะที่เราไม่ได้จำเพาะเจาะจงเลยไปตกที่ใคร แต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แน่นอนนะคะ เป็นการทำบุญแบบธรรมทานแบบสังฆทานนะคะ เราไม่อยากรวยเราก็จะรวย เราไม่อยากโชคดีเราก็จะโชคดีนะคะ แล้วต่อไปทานมันมีในข้อที่3นะคะก็คืออภัยทานค่ะ ให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นนะคะ ให้อภัยตัวเองได้นะคะ ก็จะให้อภัยผู้อื่นได้ คนที่ยอมรับว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะ ก็จะให้อภัยได้นะคะ ให้อภัยตัวเองได้นะคะ ส่วนคนไหนที่ยังไม่ยอมรับนะคะยังทุกข์อยู่ก็จะไม่ให้อภัยตัวเองนะคะ แต่เราจงฝึกนะคะ ที่จะให้อภัยตัวเองนะคะ เราจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับชีวิตใหม่ๆ กับโอกาสใหม่ๆ กับสิ่งนะคะ ใหม่ๆ ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ แล้วก็ต้องให้อภัยผู้อื่นด้วยนะคะ ชีวิตเราจะได้ไม่ติดขัด ไม่ติดค้างนะคะ ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆนะคะ ซ้ำมาในในชีวิตของเราอีกนะคะ ลองทำดูค่ะ นะคะลองทำดูนะคะใครที่อยากเลี้ยงขนม อยากเลี้ยงกาแฟคุณหญิง อยากสนับสนุนสื่อให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปนะคะก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะ ที่ธนาคารกสิกรไทย นางสาววราพรบัวพานะคะ 0121988488 นะคะ 0121988488 ธนาคารกสิกรไทย นางสาวราพรบัวพาค่ะคุณหญิงยินดี ต้อนรับนะคะค่าขนมค่ากาแฟที่พี่พี่น้องจะส่งมาให้นะคะ วันนี้ลากันไปแล้วเราพบกันใหม่นะคะ ในวันพรุ่งนี้ ี้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงต้องอไปรับประทานอาหารเช้า แล้วก็เตรียมตัวทำเค้กนะคะทำเค้กให้กับวันเกิดหลานนะคะ วันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้มีความสุขเยอะๆนะคะมีกิจกรรมความสุขนะคะ เติมความสุขให้กับตัวเองทุกวันเติมกำลังใจให้กับตัวเองทุกวันนะคะ เชื่อว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเรานะคะ แน่นอนนะคะ คุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะ คุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะ ไม่มีอะไรที่ดีที่ไม่คู่ควรสำหรับคุณค่ะ คุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะ ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณหญิงวราพรบบภาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ เวลาก็ประมาณนี้แหละค่ะ8โมงนะคะ7โมง8โมงประมาณนี้ถ้ามาเช้ากว่านี้นะคะ หรือว่ามาสายกว่านี้ เดี๋ยวคุณหญิงต้องนะคะ เดี๋ยวจะแจ้งที่หน้าเพจแล้วกัน บ๊ายบายนะคะ มีความสุขมาก ๆ นะคะ โชคดีอยู่ใต้ขา บ๊ายบายค่ะ